ำทำไรหลายอย่างทำไงครับผมทิ้งยุจะได้ Then let me get straight to the point. I'm interested in buying 28% of your share in private price. I'm an investor. I'm not interested in selling. p a n s h a company make a lot of profit for me each year. Unless I get a good offer. In the time, ผมก็ยอมรับ d ด้แต่ที่ผมเสียใจ คือผมไม่อยากให้เขาต้องวนเวียนอยู่กับการแก้แค้น

นี่ชนกาคนเข้ามาได้ค่ะฮัลโหลอยากนัเจอคุณทำไมฉันต้องไปพบคุณ ถ้าคุณไม่อยากให้ใครรู้ พราะคุณคือลูกสาวของอาการดาไม่โทรครับ น่านองไ้วนางที่กพไม่โหลใช่กล่จาแลาสาระอาค่ะ จะพาฉันไปไหนเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วนะคะดูสิ